สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมพลันซอมบี้ฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาบอกนะว่าผมจะไปเล่นต่อนะครับ กับพลันฮีโร่ของเรานะครับอ่าทำไมผมถึงต้องมาบอกนะวันนี้นะเพราะว่าผมเปิดไปแล้วนะครับกัชชานะครับกัชชาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันเพชรนะครับ ประมาณนั้นแหละนะผมเปิดไปแล้วนะแล้วก็ได้ตัวมาหลายอย่างมากนะโดยเฉพาะตัวเลเจนเดอรี่ก็มีนะครับ มีตัวหนึ่งนะคือตัวนี้นะครับ เจ้าอ่า คอนแคนเนลคอนนะครับนั่นเองนะครับมันก็เป็นตัวที่สุดยอดมากนะที่จริงนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะผมก็จะไป เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะมีตัวอะไรมั่ง ก็ลองดูผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะเล่นพลันมิชชั่นต่อนะครับ ก็เป็นหลักที่ 11ครับไม่น่าจะยากมากนะ นะครับ ผมเล่นโซลาร์แฟร์นะครับ วันนี้นะครับโอเคไปเลย ดูก่อนว่าเสียงดังไปไหมนะครับ น่าจะเท่านี้น่าจะพอดีนะ เท่านี้แล้วกันนะครับ อะไรเนี่ยนะครับ touch anywhere to continue นะครับ incoming transmission from crazy dev subject brain freeze นะครับ hey to cloud up your fun in the sun นะครับ but brain freeze is about to turn this water park into a frozen food section นะครับล้วตอนนี้นะครับซอมบี้มาบุกนะครับ มาบุกพวกพืชนะครับ ทั้งหลายนะครับ ทำให้มันแข็งนะประมาณนั้นแหละนะครับ โอเคนะครับโซลาร์ไฟเจอเบรนฟรีสนะครับ เราก็โซลาร์ไฟนะครับเรา สายพาทิตนะครับเราประมาณนั้นแหละครับแน่นอนนะผมไม่เปลี่ยนเลยนะ แบบนี้น่าจะดีแล้วนะโอเค let's rock นะครับ เราโอเค เยี่ยมมากได้ของไม่ได้แต่ของดีๆนะครับ ดูดิอะไรนี้คืออะไรได้ออซอมบี้กราวโอเค ผมต้องเอานี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะทีมอัพมันนะครับ เป็นเพ อี discipline with team up นะโอ้มา มันมาเป็นชุดเลยน่าจะได้พอดีเลยนะโอเค น่าจะมาเนี่ยมัเอ้า มันขยับมาตามเลยเหรอ โหชั่วจริง ผมเลยไม่มีทีมอัพเลยเซ็งมากนะครับเซ็งมากเลยนะครับ เสียไปเลยนะครับ หลายอย่างมากนะครับ โอ้โหตายจะตาย ตาย ตาย ตาย ตายบอยมันตีไปนะท่านตัวนี้ทำอะไรได้สองไกล destroy wall of the nut of berry นะครับโอ้โอเค โอเคนะครับผมก็ต้องเอาผมก็ต้องเอาไอ้ทีมอัพลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับทำอะไรไม่ได้นะต้องจัดลงแล้วนะครับ ตอนนี้ เราทีมอัพกันเองก็ได้นะครับ เราไม่ซีเรียสบ o u n c e random p l a นะครับโอ้โห ผมจะรอดไหมเนี่ยแบบนี้ มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ละด่านแต่ละด่านโอ้โดนกัดเออโดนตีอ้าวได้ของมาละนะครับ make two in a random lane ครับโอเค เล่นไปเถอะนะครับไม่คิดมากให้มันจบๆไปนะครับ อย่างน้อยก็ตีมันมั่งนะครับ โอเคมาละเริ่มมาเยอะแล้วนะครับเราไม่กลัวแล้วตอนนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมจะจัดการมันพวกแกนะครับตายให้หมดนะครับเดี๋ยวเราเอาแอนตี้ฮีโร่ไหมไม่มีวะประมาณนี้นะครับ เราค่อยว่ากันอีกทีครับ มต้องเอาตัวตีทะลุก่อนนะครับ ไปอัดมันนะครับสำคัญมากนะยิงมันตายให้หมดนะครับอ่าหลังมันก็ได้เริ่มเริ่มยิงมันได้แล้วนะคคิดมากนะเราไม่ต้องคิดมากแล้วเรายังเหลือพลังอีกสิบนะครับสิบนี่ถือว่าเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ใช้ห้าสี่โอเคน่าจะประมาณนี้ strike t h r u เลยครับ ตีทะลุนะครับเราอ่ามา จริงมา เออเจ็ดนิดหน่อย โอ้ยิงทะลุทะลวง โอเคนะครับ นอกจากยิงทะลุทะลวงแล้วนะครับ รอบนี้เราจะตกลงเราจะลงตัวไหนก่อนดีหนึ่งนะครับ จะลงตัวนี้นะทีมอัพนะครับ ทีมอัพตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเรามันต้องเป็นพลันตัวทีมอัพนะครับอ่ะลองลงแบบนี้ดูนะครับ อ่ามันทีมอัพแบบนี้ นี่หัวเข้าใจละคิดมาหนึ่งนะ when play this get b o t o b o t o if dance plan with team up นะ dance plan with team up โอเคผมรู้ละบ้านหนึ่งนะ ดูใหม่ก่อน this get if dance plan with team up เฮียเฮียด้วยนะครับเฮียแปลว่าเราต้องเอานี้มาใส่ก่อน แล้วตามหลังด้วยตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปทีมอัพใส่ข้างบนแล้วกันตัวกันนานได้ละอะไรนี้ทีนี้ดูสามดาเมจเพิ่งนะครับไม่ต้องรีบนะครับใส่เทียนิดเทียนหน่อยนะครับฟรีสออฟพลันนะครับฟรีสเลยนะครับ ไม่งั้นหนีได้เรื่องแน่ๆนะครับ โอ้บางอาจ มาทำลายตัวนี้เรานะครับเซ็งมากอ้าวทำไมตัวข้างบนเราไม่ติดพละไม่ติดมันมีสไตร์ทรูเหรอทำไมไม่ติดฮิว เรามีฮิวนะครับไม่ต้องกลัวนะเรามีฮิวนะครับ นี่นะฮิวแล้วนะครับ หนึ่งนะครับ for each flower นะอโอเคเฮ้ยทำไมผมระลงอะไรไม่ได้เลย เต็มทุกอันเต็มทุกช่องนะมป็นไรนะทีมอัพ มีทีมอัพ ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ ตีมาเถอะสองนะเด็ก ๆ อ้าวโอ้โห destroy ออฟ of the nut berry นะช่วยจริง โอ้ ตายตายตายตายสู้ข้นงล่างเนี่ยโอ้โหลบหนึ่งลบหนึ่งตายหมดเลยโโอ้หเราเก่งแท้เราตีทะลุก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็ตีทะลุครับท่านตีทะลุพร้อมเห็ดนะครับพร้อมเห็ดเห็ดสำคัญมากนะตัวนี้นะตัวนี้นะครับ บวก 2 นะ for each plan ครับ ใส่เต็มที่นะครับ สองสี่นะครับเออไป อัด ตีทะลุปุ้มไปนะครับ เพื่อเจ็บนิดหน่อยตีทะลุปุ้มไปนะครับเรียบร้อยนะครับ yes นะครับสำหรับวันนี้ก็วันละด่านสองด่านแล้วกันนะครับ เราไม่คิดมากนะวันนี้ วันนี้ก็ด่านหนึ่งไปก่อนนะ ผมก็จะเก็บไอ้นี่ไปเรื่อยๆนะเพชรนะครับ พอผมเก็บได้พันหนึ่งแล้วคราวหน้าผมจะเปิดโชว์นะ ว่าจะได้ตัวอะไรมั่งครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะครับ อาจจะแป๊บเดียวนะแต่ว่าผมก็เฮ้ยเพื่อความมันนะก็เล่นอย่างวันละนิดวันละหน่อยนะครับ โอเคครับเจอกันใหม่นะครับจริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกรติสันนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าไปเปิดกัดชงกัดชาอะไรได้หรือเปล่านะครับผมไม่เปิดนะกัดชาผมจะรอนะครับ ผมจะรออผมจะรอนะผมผมไม่ซีเรียสผมได้พันหนึ่งเมื่อไหร่เจอกันนะ ก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ ผมกระดิติสันนะครับแอนไอซีโอเกนครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสุดกันเพื่อนๆ